Apple ได้ประกาศเปิดตัว MacBook Air ปี 2020 ออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังทั้งหมดว่า มีอะไรที่น่าสนใจ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้าง ติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องของ MacBook Air ในปี 2020 นะครับ ผมขอเกริ่นเล็ก ๆ น้อยๆเกี่ยวกับการอัปเกรดของ MacBook Air ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อ 2 ปีนี้นะครับ ในรุ่นนี้ครับในเครื่องสีเทาตัวนี้คือ MacBook Air ปี 2018 ถ้าหากยังจำกันได้ MacBook Air ปี 2018 ตัวนี้คือการอัปเกรดในรอบ 10 ปีของ MacBook Air จนมาเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับดีไซน์ที่แบบเล็กๆ บางๆ แต่ว่ามีความคล้ายคลึงกับตระกูลของ MacBook Pro นะครับและต่อมาครับในปี 2019ครับช่วงเดือนกรกฎาคม ทาง Apple ก็ได้รีเฟช MacBook Air อีกหนึ่งรอบนะครับเป็นในรุ่นนี้นะฮะในการอัปเกรดในรอบนั้นนะครับก็จะมีการปรับลดราคาลง และมีการเพิ่มหน้าจอให้เป็นแบบ ทูโทนเพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือในส่วนของ 2 รุ่นก่อนหน้าของ MacBook Air นะครับที่มีการอัปเกรด จนมาถึง MacBook Air ในปี 2020 เขาจะเรียกว่า MacBook Air Early 2020 ผมสังเกตว่าการมาของรอบนี้คือการอัปเกรดที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็ว อย่างที่บอกคือมีรีเฟชรอบหนึ่งตอนกลางปี แต่ตอนนี้เพิ่งต้นปีเอง มีนาคม 2020ทาง Apple ก็เปิดตัว MacBook Air ตัวรุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน MacBook Air ปี 2020 นั้น มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับ อย่างแรกครับ เป็นเรื่องของคีย์บอร์ด ถ้ามองจากภายนอก จะเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างแรกนั่นก็คือเรื่องของคีย์บอร์ด คีย์บอร์ดจะเปลี่ยนมาใช้กลไกแบบกันไกล ที่ตอนนี้ใช้อยู่บน MacBook Pro 16 นิ้ว ที่อัปเกรดตอนปลายปี 2019 ที่ผ่านมานะครับลักษณะคีย์บอร์ดจะเป็นแบบเดียวกันเทคโนโลยีเดียวกัน ดีไซน์เลเยอร์ลูกศรนนะครับจะเป็นตัวทีแบบกลับหัวนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้า ในส่วนของเลเยอร์ที่เป็นตัวอักษรถ้าเป็นภาษาไทย ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะสลับเหมือน MacBook Pro 16 นิ้วหรือเปล่า เพราะว่าใน MacBook Pro 16 นิ้วนั้นจะมีการสลับตำแหน่งระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษจะมาอยู่ด้านหลัง ภาษาไทยจะอยู่ด้านหน้า ซึ่งมันผิดปกตินะครับ เพราะปกติณปัจจุบันปกติแล้วตัวอักษรภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านหน้านะครับ ข้อดีของคีย์บอร์ดแบบกลไกแบบกันไกลก็คือ ความทนทานที่มากกว่า Butterfly Mechanism นะครับรุ่นปี 2019 และเก่ากว่านั้นนะครับจะใช้เป็นคีย์บอร์ด Butterfly Mechanism ก็มีอิชชูบ้างหรือว่ามีปัญหาบ้างนะครับอาจจะแบบมันจะเกิดปัญหาในกรณีที่แบบ พิมพ์ไม่ติดบ้างอะไรงั้นเพราะว่าสเปซระหว่างตัวคีย์บอร์ดนั้นมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าฝุ่นเข้าไปนิดเดียวมันก็อาจจะทำให้ตัวคีย์บอร์ดนั้นติดได้นะครับทาง Apple ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดกลไกแบบกลไกแทนนะครับต่อมาครับในเรื่องของความจุที่เพิ่มมากขึ้น เดิมที MacBook Air นะครับความจุจะสตาร์ทอยู่ที่128 g b สูงสุดอยู่ที่1 t b แต่ว่าใน MacBook Air 2020 นะครับ ความจุสตาร์ทจะอยู่ที่ 256 GB แล้วก็อัปเกรดสูงสุดได้ถึง2 t b มาในเรื่องของ CPU บ้าง ก่อนหน้านี้ครับ CPU ของ MacBook Air นั้นจะมีให้เลือกเพียงตัวเดียวก็คือ Intel Core i5 นะครับ แต่ว่าในปี 2020 นี้มีการอัปเกรดให้สามารถเลือก CPU ได้ถึง 3 แบบก็คือ i3 i5 แล้วก็ i7 ตัวสตาร์ทเริ่มต้นล่างสุดตัวต่ำสุดเลยนะครับ จะเป็น Intel Core i3 ความเร็วสัญญาณนาฬิกาจะอยู่ที่ 1.1 GHz นะครับ มาพร้อม SSD ความจุ 256 GB แล้วก็มี RAM ให้8 GB นะครับ นั่นก็คือค่าคอนฟิกเริ่มต้น หรือว่ารุ่นเริ่มต้นเลยของ MacBook Air ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 32,900 บาท ซึ่งถือว่าถูกกว่า MacBook Air ของปี 2019นะครับ ณ ตอนนั้นครับราคาของ MacBook Air ปี 2019 นั้น ราคาสตาร์ทอยู่ที่ 35,900 บาท อันนี้ถูกลงมากว่า 3,000 ได้ SSD เพิ่มขึ้น แต่ว่าในส่วนที่ต่ำกว่าลงไปนั่นก็คือเรื่องของ CPU จะลดลงมาใช้ i3 แค่นั้นนะครับถามว่าทำไมราคาถูกกว่าแล้วอะไรที่มันแตกต่างกันบ้าง อันนี้ผมชี้จุดให้ดูเล็กๆ น้อยๆนะครับในส่วนของการเปรียบเทียบของ MacBook Air ใน 2020 กับรุ่นก่อนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปนะครับต่อมาครับอัปเกรดในเรื่องของ RAM ก่อนหน้านี้ครับจะใช้ RAM เป็น DDR3 แต่ว่าในรุ่นปี 2020 จะใช้เป็น LPDDR4X นะครับข้อดี ของ RAM รุ่นนี้ก็คือความเร็วของบัสที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 3,733เมกะเฮิร์นะครับซึ่งถือว่าเร็วมากเลยนะของปีก่อนหน้านั้นจะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าๆนะครับอันนั้นคือความเร็ว แล้วก็จำนวนของแรม นั้นสามารถอัปเกรดได้สูงสุดที่16 g b นะครับผมก็คือมีให้เลือก 8 กับ16 g b นั่นเองครับ ต่อมาครับในเรื่องของบลูทูธครับตัวนี้จะใช้บลูทูธ 5.0 ซึ่งอัปเกรดขึ้นมาจากเวอร์ชั่นก่อนหน้า USB-C ยังคงให้มา 2 พอร์ตนะครับซึ่ง USB-C นี้ก็จะสามารถใช้ได้ทั้งการชาร์จ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ต่อจอมอนิเตอร์ต่อดองเกิลนะครับหรือว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ i device ต่างๆ ทั้ง iPhone iPad ประมาณนั้นครับสามารถทำได้หมดในพอร์ตเดียวนะครับ ในส่วนของราคาครับอย่างที่บอกไปก็คือราคาเริ่มต้นนั้นถูกลง สตาร์ทเริ่มต้นต่ำสุดๆ เลยก็คือ 32,900 บาท อันนี้ราคาปกตินะ แต่ว่าราคานักศึกษานั้นก็จะถูกลงไปอีกนะครับส่วนต่อมาครับ MacBook Air ปี 2020 ความดีงามอีกเรื่องหนึ่งก็คือรองรับการเชื่อมต่อ ออกไปยังหน้าจอมอนิเตอร์ภายนอก ความละเอียดสูงสุดถึง 6K ได้ 1 จอนะครับ เหมือนเอา MacBook Air ตัวนี้ ต่อไปยังหน้าจอ Apple Pro Display XDR ก็คือสามารถทำได้ ก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้นะครับที่ความละเอียดขนาดนี้ ก่อนหน้านี้ครับรองรับแค่จอ 4K กับ 5K นะครับ จอ 4K ใส่ได้ 2 จอ จอ 5K ใส่ได้ 1 จอ นะครับ อันนั้นคือรุ่นเก่า แต่รุ่น 2020 นั้นก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือจอ 6K ได้อีก 1 จอ นะครับ มาในเรื่องของเสียงบ้างครับ มีการปรับในเรื่องของคุณภาพเสียงจำนวนเสียงเบสที่เพิ่มมากขึ้น ฟังแล้วมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับ มีเสียงกว้างมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญก็คือรองรับ Dolby Atmos ด้วย จุดนี้ดีในแง่ที่เรารับชมคอนเทนต์ที่เป็นภาพยนตร์นะครับ อย่างเช่นจาก iTunes Store ถ้าหากภาพยนตร์เรื่องไหนมีระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos นะครับ เราสามารถฟังจาก MacBook Air ตัวนี้ จะทำให้เราได้ยินเสียงที่มีพลังมากยิ่งขึ้น เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เสียงมีความก้องกังวานสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาครับในส่วนของไมโครโฟน ไมโครโฟนยังคงใช้จำนวนไมโครโฟนเท่าเดิมคือ 3 ตัว แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือคุณภาพเสียงจะดีขึ้นมีบีมฟอร์มิงครับหมายถึงเวลาที่เราแบบพูดเสียงอย่างเงี้ยเสียงไมจะจับทิศทางของเสียง มันส่งผลให้การพูดได้ยินชัดมากยิ่งขึ้น ให้นึกถึง AirPods นะครับ ลักษณะของ My AirPod ก็จะใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับที่เรียกว่าการ beamforming ของเสียงตรงนี้ จะทำให้เสียงเวลาที่พูดเข้าไปนั้นมันจะชัดกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของน้ำหนัก MacBook Air จะสตาร์ทอยู่ที่ 1.29 กิโลกรัมซึ่งมากกว่าในรุ่นก่อนหน้านั้นอยู่ที่ 1.25 กิโลกรัมครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อย ทั้งนี้ทั้งนั้นครับน้ำหนักนั้นจะเพิ่มมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการคอนฟิกด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงของ MacBook Air ในปี 2020 นะครับเล่าให้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวรอถ้าเปิดขายในไทยเมื่อไหร่ เดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องของกำหนดการขายนั้นยังไม่ทราบว่าจะเปิดขายเมื่อไหร่ แต่ทีมงานไอมดเดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์นั้น มาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องถ้ามีอัปเดตขึ้นมาเมื่อไหร่ ไม่ต้องห่วงครับ เดี๋ยวพวกเราจะอัปเดตให้ทราบอย่างแน่นอนครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับในคลิปนี้สำหรับ MacBook Air ในปี 2020 สรุปไว้ให้ฟังกันแล้วนะครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ เดี๋ยวเราเจอกันอีกแน่นอนครับ ในคลิปหน้า สวัสดีครับ Let's go